อถามกนเลย มีใครอินกับรักสี่เศร้าในอัวครับ รอบเช้าอ่ะ รอบเช้าเขาบอกว่า เวลายนสามคนอ่ะ แล้วเหมือนพ่อแม่ลูก งั้นขอถามรอบนี้บ้างคิดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ ใครคิดว่าไม้เป็นพ่อ ขอเสียงหน่อยอันนี้โก้เป็นแม่เหรอ แล้วผมเป็นอะไรอ่ะ เป็นลูกเขาไงมีพ่อแม่อย่างสองคนนี่ปวดหัวตายเลย นี่เรายืนผิดที่ผิดทางแล้วเนี่ย เราถอย ดี๋ยวว่าคือขอบคุณรอบนี้มากครับผมทำไมอ่ะมาร์คหนึ่งมาร์คแม่ก่อนหนึ่งอ๋อแม่ ว้ก่อนเลยว่าสนใจเราสิต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้เรากะว่าจะเงียบกริบหมดเลยนะเออเดี๋ยวขอย้อนมุกตลกนิดนึง เล่นรอบเช้าแบบได้ยินเสียง BTS แบบเก็บเก็บเก็บเก็บเกป็นรอบที่หายพวกเราอ่ะตายกับไหลเนี่ย เดี๋ยวครับแป๊บนึงฮะขอขั้นแป๊บนึงฮะท่อเหงือไหลครับ รู้เปล่าว่าฝีมือแม่เขาอะทำข้าวเหนียวถั่วดำอร่อยมากเลยนะคือพ่อพ่อเคยกินถั่วดำแม่หรอครับก็แม่เขาป้อนให้เองอะทำไมทำไมนายกินอะไรสุ่มเสี่ยงกันจังเลยอะลูกกันลูกรู้ไหมอ่ะ ก่อนที่จะกินของหวานอ่ะ พ่อเขาป้อนกรอกคุณแม่เลยรู้สึกว่า จะเป็นไส้กรอกชีสนะลูก อยู่ตรงนี้ด้ว่โอเค อยากจะบอกว่าลูกเนี่ยโตขึ้นนะ ห้ามใจง่ายรู้เปล่า ทำไมอ่ะ เดี๋ยวไปเสียตัวให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ย คือก็คือลูกอ่ะไม่ใจง่ายหรอก แต่ว่าคนใจง่ายอ่ะ ต้องคนนี้เลย